คือฉันชอบผู้หญิงน่ารักน่ารักแบ๊วแบ๊วเข้าใจป่ะไม่ใช่ใส่อารมณ์อะไรก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่ได้ แบ๊วแบ๊วหรอกุกิงปังกุกิงยิงหรอแบบเอ้ยตัวแองเขาแองนี่หรอพายก็แบบเอ้ยไปไหนอ่ะรอด้วยนะเจงพายแบบเออกินข้าวดูหนังป้าไปด้วยกันไหมอะสีหัวนะสีฟ้าดีกว่าไหมเฮ้ยงงงิงพายพอได้แล้ว จะอ้วก คนน่ารักผู้หญิงน่ารักหรอ ชอบไงแต่ไม่ใช่